ตอนการสร้างอินโฟกราฟิกมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนใหญ่และ 7 ขั้นตอนย่อย ดังต่อไปนี้ 1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 1. วิเคราะห์ และกำหนดวัตถุประสงค์ในการออกแบบอินโฟกราฟิก 2. วิเคราะห์บริบทของการนำไปใช้ ได้แก่การพิจารณาว่าจะนำอินโฟกราฟิกไปใช้บนสื่อใด เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรือสื่อโฆษณาตามสถานที่ต่างๆเป็นต้น ซึ่งสื่อแต่ละประเภท จะมีการออกแบบที่แตกต่างกันไป ทั้งในด้านของความละเอียด ความคมชัด ขนาด สีสันเป็นต้น ที่สำคัญมากก็คือ ผู้รับสารเป็นใคร มีคุณลักษณะอย่างไร เช่น มีความชอบ ความถนัด หรือสนใจอะไร เพื่อจะได้ออกแบบให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 2. ขั้นตอนการเรียบเรียงประกอบด้วย 3. ศึกษา รวบรวม และจัดระเบียบเนื้อหา โดยทำการศึกษาองค์ประกอบข้อมูล เนื้อหา สารสนเทศทั้งหมด นำมารวบรวมข้อมูล จากนั้นทำการคัดกรอง ย่อยข้อมูลและเรียบเรียงเนื้อหาให้กระชับ เข้าใจง่าย เพื่อการสื่อสารอย่างตรงประเด็น ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ขั้นตอนนี้ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดขั้นตอนหนึ่งเนื่องจากอินโฟกราฟิก จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ สิ่งสำคัญได้แก่ สาระที่นำส่งไปจะต้องมีความถูกต้องกระชับ และเข้าใจง่าย 3. ขั้นตอนการออกแบบประกอบด้วย 4. สร้างสตอรี่บอร์ด โดยในขั้นตอนนี้จะครอบคลุมการออกแบบ 2 องค์ประกอบสำคัญของอินโฟกราฟิก ได้แก่ 1. การออกแบบภาพสัญลักษณ์ พิกโตแกรม หรือไอคอน หรือตัวละคร ตุ๊กตูนเป็นต้น และ 2. การออกแบบแผนภาพ หรือไดอะแกรมหรือเทมเพลตหรือโครงร่างของอินโฟกราฟิกนั้น สามารถใช้เทคนิคง่ายๆ จากการเริ่มวาดจากสิ่งที่ผุดขึ้นมาในหัว เมื่อคิดถึงเนื้อหานั้นๆ โดยให้คำนึงถึงภาพรวมของอินโฟกราฟิกด้วยสำหรับการออกแบบแผนภาพหรือเทมเพลตนั้นควรออกแบบเป็นรูปทรงเลเยอร์คร่าวๆ ก่อน โดยอาจเป็นรูปทรงเดียว หรือหลายรูปทรงก็ได้ หลังจากนั้น พิ่มข้อมูล เนื้อหา สารสนเทศต่าง ๆ ที่จำเป็นตามที่ได้เรียบเรียงไว้แล้ว ซึ่งมักจะอยู่ในรูปของข้อความ text อธิบายประกอบ ผู้ออกแบบสามารถประยุกต์ใช้เทมเพลตจากประเภทของอินโฟกราฟิก 9 ประเภทที่ได้เรียนมาแล้วนำมาใช้ หรือจะออกแบบให้ผสมผสานกันก็ได้ 5. พัฒนาอินโฟกราฟิกตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งควรเลือกเครื่องมือในการสร้างอินโฟกราฟิกที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์หลักของเครื่องมือ ว่ามีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้ในการสร้างมากน้อยเพียงใด เช่น อินโฟกราฟิกในลักษณะวิดีโอ ย่อมต้องการเครื่องมือหรือโปรแกรมที่เหมาะสมในการสร้างวิดีโอ ในขณะที่อินโฟกราฟิกในลักษณะภาพนิ่ง ควรที่จะใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมที่เหมาะสมสำหรับการสร้างภาพนิ่งมากกว่า เป็นต้น 6. นำไปทดสอบการใช้งาน เป็นการตรวจสอบว่า อินโฟกราฟิกที่ออกแบบมานั้น สามารถสื่อความหมายได้ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือไม่ ภาพและข้อความที่เข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็นทำให้ผู้เรียนเข้าใจสาระที่ต้องการส่งผ่านได้อย่างง่าย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพหรือไม่ มีส่วนประกอบของอินโฟกราฟิกที่ครบถ้วน สมบูรณ์หรือไม่ และที่สำคัญมาก ได้แก่การที่อินโฟกราฟิกนั้นออกแบบได้อย่างสวยงาม ดึงดูดใจและโดดเด่นเตะตาผู้เรียนหรือไม่ 7. ปรับปรุงแก้ไข เป็นการแก้ไขตามผลป้อนกลับที่ได้รับจากการทดสอบการใช้งาน